อยไม่เข้าเลยเพื่อนนึกน้ำตาจะไหลนะ ไม่เข้าเลยเอาแก้วน้ำมาเอาสแกตเตอร์มาด้วยว่าไง มาไหม มาเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้ฝีสปินด้วยอีกได้ห้าอันเพื่อนเอออ คำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยอาละครับผมก็กราบ สวัสดีสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับไอ้หำแหลกแล้วนะเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะพามาเล่นเกมใหม่ของค่ายพีจีครับนะตามปกเลยครับผมกับไบโคสเตอร์นะเพื่อนๆนะกับทุนที่เหลือจากเมื่อวานนะครับผม500ไอ้652นะครับผมมามาดูกันก่อนเลยเพื่อนๆนะ กติกาต่างๆเพื่อนก็เข้าไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันเอาแล้วกันนะครับผม อยากจะเล่นแล้ววันนี้ ไป เปิดปิดไปห้าสิบเลยเพื่อน ไปออโต้ไปสิบครั้งก่อนสามสิบครั้งไปเลย มาไหมเงียบกลิบเงียบกลิบไปเลยทีเดียวเชียว มาสิมาสิมาสักหน่อยสิตัววลงหลัง สแกตเตอร์ เฮาจะหมดแล้วนะ มาสักหน่อยสิ มาสักหน่อยเออได้ตัววายช่วยชีวิตอยู่โอ้มาอีกครับผม แก้วน้ำไปอีกเอามามาช็อตอุ้ยสองพันเพื่อนๆหนึ่งอุ้ยสามพัน เอาเรื่องเอาเรื่องสามพันนะ ได้อยู่ได้อยู่ มาอีกไหมอีกสักหน่อย มาอีกสิ เต็มคาราเบลมาสิไม่แก้วน้ำแถวสองไม่ลงมาเอาตัววายมาแล้วแต่ไม่มีตัวเชื่อมเพื่อนมาสิมาสิชุดใหญ่ไฟกระพริบสิขอหน่อย ไม่เข้าเลยเพื่อนเน้อน้ำตาจะไหลนะ ไม่เข้าเลย เอาแก้วน้ำมา เอาสแกตเตอร์มาด้วยว่างไง มาไหม มาเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้ฟีสปินด้วยอีปุ๊บได้ห้าอันเพื่อนๆเออเอาทั้ง่อง สิบสองครั้งครับผมปีสปินห้าอันเลยครับผมสครับแล้วลง เอาเจมาขวดแก้วน้ำมาแคบดอกมาสิบมา เคเคไม่ถึงฮะตัววังไม่มีตัวเชื่อม มาอีกไหม เจ๊ไม่มีฮอตดอกแถวแรกเพื่อนเอ้าเด็ดเอ้าเด็ดตัวไวเสริม มาสองตัว นี่มา เอาเรื่องช็อตนี้พันสองครับผม ได้อยู่ได้อยู่ แก้วน้ำมาดิฮอตดอกมาครับผมโอ้โหเต็มคาราเบลไปคูณเจ็ดด้วยจากนี้เท่าไหร่ละเพื่อนๆเอ้ยไม่ต้องสืบแปดพันครับผมโอ้โหเต็มคาราเบลไปดิเต็มคาราเบลไปดิแตกแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะเพื่อนๆนะมาอีกไหมมาอีกไหมเออมาอีกขออีกหนักๆอีกสี่ครั้งคูณสิบแล้วนะ เจมาไหมไม่เข้าแล้ว อีกสองครั้ง มาไหมมาสักหน่อยไม่เข้าอะไรเลยเพื่อนแต่ว่าแตกหมื่นไปแล้วครับสบายใจอยู่ครับสบายใจอยู่แตกหมื่นไปแล้วเพื่อนหมื่นสองร้อยสี่สิบห้าครับผมไปกันต่อ ว่ายังไงดอกนี้ มาอีกไหมตึมตั้มไม่เข้าวายเชื่อมแต่ไม่มีตัวแตก น้ำตาจะไหล มาอีกไหมแต่ไม่มีตัวเชื่อมนั้นไปนะ อีกห้าครั้งครับผม มายังไง มาสิอืมไม่เข้าเลยเอาสแคตเตอร์ว่ายังไง มาไหม มาไหม ไม่มา อืมเอามา แตกมาแล้ว อือมันต้องอย่างนี้ อือนั่นแหละ มาอีกพันสามเพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังได้อยู่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะเพื่อนๆนะตอนนี้แตกไปหมื่นสี่แล้วนะอ้าวหมดแล้วครับผมไปเพิ่มเบ็ดร้อยไปเลยเพื่อนๆมีหมื่นแล้วเพิ่มเบ็ดร้อยไปเลยครับผมออโต้ไปสิบครั้งมาว่ายังไงว่ายังไง มาอีกไหมไม่เข้ามาเลยเพื่อนน้ำตาจะไหลอีกห้าครั้ง มาไหมไม่เข้าเลยบทจะเงียบก็เงียบเอาสแคตเตอร์ไว้ยังไงมาอีกหรือเปล่าอู้วิ่งเลยอืกวาจะกลับมาอีกสักรอบหนึ่งน่าเสียดายจริงเพื่อนอีกสองครั้งครับผมเอาตัววายมาไม่แต่ไม่มีตัวแตกอีกสองครั้งเอ้ไวายโอ้ยเคเต็มช่องไปอย่างงี้อืมาวะไรโอ้ย ได้เชื่อม ได้เชื่อมอีกสักครัเชื่อมไปดอกนี้ห้าพันครับผมแก้วน้ำมาอีกชัอตนี้เอาเรื่อง เอาเรื่อง เอาเรื่องก็แตกไปอีกเท่าไหร่ห้าพันหกครับเพื่อนเอ้ยแหลืกี่ครั้งเอาตัววายมาอีก แต่ไม่มีตัวเชื่อมนะมาอีกสักสิบครั้งเพื่อนอีกสักขอสักสองหมื่นกว่าแล้วกันเผื่อได้นะเผื่อได้เผื่อฟุก มาสักหน่อยที่ ไม่เข้าเลย แก้วน้ำสวยมาโอ้โหไปอยู่สลังใช่มาข้างหน้าเลยสิรถไฟฟ้ามาหานะเธอครับผมเต็มช่องไป มาอีกเคอีกครับผมโอ้ยแตกสองหมื่นไปแล้วเพื่อนไปดิไปดิเอาดิ ไปกันต่อหกพันสี่เพื่อนมาอีกไหม อีกสี่ครั้ง สองครั้ง ว่ายังไงอีกครั้งเดียว มาให้ไหมไม่มาผมพอแค่นี้ดีกว่านะขออนุญาตไปถอดเลยครับ ผมบวกมาสองหมื่นสี่นะเพื่อนนะปลีหน้านิดนึงสองหมื่นสี่ถอนไปเลย เหลือไว้สักเหลือเครดิตไว้สักสองร้อยสี่สิบเจ็ดนั่นเพื่อนนะถอนไปเลยสองหมื่นสี่ครับผมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นมาดิถอนไปดิ สำเร็จเสร็จสิ้นไปดีครับโอ้โหเต็มคาราเบลไม่ต้องสืบนะโอ้โหนึกว่าจะไม่ให้กันแล้วนะเกมนี้นะวันนี้นะ แต่ก็เอาเรื่องเอาเรื่องผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนคนไหนมาเล่นตามนะครับผม ส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจนะลองคลิกก็ไปดูได้นะครับผม